สวัสดีค่ะ มาพบกันอีกแล้วนะคะที่ YouTube Channel ช่องอะไรอะไรก็ขายได้มันง่ายแบบนั้นเลยค่ะ วันที่ 15 แล้วนะคะที่เราพบกัน วันนี้ได้มีโอกาสเรียนเครื่องมือชนิดหนึ่งทรงประสิทธิภาพมากๆ ก็คือ YouTube Channel ค่ะ YouTube เนี่ยค่ะ สามารถช่วยสร้างไรายได้ให้กับผู้คนมาเยอะมากเลยนะคะ แล้วก็ได้มีโอกาสฟังเรื่องราวของคนคนหนึ่งชื่อว่า พี่มะนาวพี่มะนาวเนี่ยค่ะ เป็นคนที่แขนไม่สมบูรณ์เหมือนพวกเราเราค่ะ แต่แก ไม่เคยยอมแพ้ชีวิตเลย แกลุกขึ้นมายืนเป็นต้นเหตุสำหรับชีวิตแกแกอยากจะปลูกต้นไม้ก็คือต้นมะนาวนั่นแหละค่ะเราก็เลยเรียกแก กันว่าพี่มะนาวแกไม่มีเงินลงทุนเลยนะคะ จะไปกู้ยืมเขาเขาก็ดูถูกว่าแขนก็ไม่สมประกอบ จะมีโอกาสเอาเงินมาคืนหรือเปล่าเนี่ยอ่าแกก็มีความ เป็นตัวแกพอแกได้ยินประโยคพวกนี้ค่ะ แกก็ตัดสินใจที่จะไม่กู้ แต่แกมีวิธีที่สุดยอดมากๆเลยค่ะ เป็นยังไงนะคะ แกเดินเข้าไปร้านก่อสร้าง แล้วแกก็เดินไปบอกกับคนขายอุปกรณ์ก่อสร้างว่า แกต้องการโถ โถเหมือนโถส้วมอะค่ะ สมัยก่อนนะคะ สัก 50 ใบ เพื่อที่จะเอามาลงปลูกต้นมะนาว แต่แกไม่มีเงินจะทำยังไงได้ แกขอซื้อไปก่อน แล้วติดเครดิตไว้ เพื่อที่ว่า แกจะได้มีเงินไปลงทุนในการซื้อต้นมะนาว ค่ะ คนขายร้านก่อสร้างประทับใจมาก ๆ ค่ะ เพราะรู้สึกว่า เฮ้ย คนที่เขาไม่สมประกอบเนี่ย เขายังลุกขึ้นมายืนรับผิดชอบตัวเอง และก็กล้าที่จะไปต่อรองขอสินค้ามาใช้ก่อนแล้วค่อยเอาเงินไปคืนที่หลังค่ะ เนี่ยมันสุดยอดเลยค่ะ คนเรานะคะ ถ้าเราไม่ลุกขึ้นมายืนรับผิดชอบตัวเอง แล้วใครล่ะคะ ที่จะมายืนรับผิดชอบให้เรา วันนี้ค่ะ เรามีโอกาสหลาย ๆ อย่าง ที่เราจะสามารถประสบความสำเร็จได้ เราอย่าท้อแท้ เราอย่าท้อถอยนะคะ เราต้องสู้จนถึงที่สุด สู้ให้มันตายกันข้างหนึ่งเลย ถ้าวันนี้ไม่สำเร็จให้มันรู้ไป มันต้องมีวันที่จะสำเร็จสำหรับเรา สักครั้งหนึ่งเลยค่ะ พี่มะนาว ปลูกต้นมะนาวด้วยตัวเอง แล้วสมัยก่อน แกก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไง แกก็ปลูกต้นมะนาวไปด้วย อัดวิดีโอของแกไปด้วย แกอัดตั้งแต่หาพันธุ์พรวนดิน ปลูกรดน้ำต้นไม้ ทุกอย่างจนต้นไม้เจริญงอกงามเติบโต เป็นเวลา 6 เดือนนะคะ คิดดูสิคะ แกอัดทุกอย่างไว้หมดเลยค่ะ แล้ววันหนึ่ง แกก็ได้มาเจออาจารย์ของไอ้นี่นะคะ ชื่ออาจารย์แบงค์ สัตพลจันนรงแกไปอ่านเจอ หรือว่าดูจาก YouTube ช่องไหนไม่รู้ค่ะแกก็ติดต่ออาจารย์มา แล้วอาจารย์ก็แนะนำแกเอาคลิปวิดีโอทั้งหมดลงผ่านเครื่องมือ YouTube ที่แอนบอกนี่แหละค่ะ เป็นยังไงคะแค่ช่วงเวลาไม่เท่าไหร่ มีคนติดตามดู YouTube ของแก แล้วซื้อทั้งลูกมะนาว กิ่งมะนาว ทุกอย่างสารพัด จากคนที่ไม่มีความรู้จากคนที่ไม่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย แต่วันนี้นะคะไปเสิร์ชหาดูได้ค่ะ พี่มะนาว ธนาโชตแกมีคนฟอลโล่ YouTube แก มากกว่า 3 0 0แสนค่ะ นี่แหละค่ะ เราจะไม่รู้เลยว่าเราอ่ะจะประสบความสำเร็จได้ด้วยอะไร ถ้าเราไม่ลงมือทำวันนี้ค่ะ อยากจะบอกทุกท่านว่า แอนก็เป็นคนหนึ่งที่ ประสบความสำเร็จ ล้ม ลุก ประสบความสำเร็จล้มแล้วก็ลุก ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆทท่านนะคะ ที่ได้ดู YouTube ช่องใครๆก็ขายได้มันง่ายแบบนั้นเลยค่ะ วันนี้ที่แอนออกมาเปิดเผยตัวตนหรือออกมาบอกพวกคุณเนี่ยค่ะ เพราะแอนเชื่อว่าโอกาสมีอยู่รอบตัวเราเสมอ ถ้าสนใจในเรื่องของการขายออนไลน์ แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง ไม่รู้จะปรึกษาใครที่ไหนค่ะ ติดต่อแอนได้ค่ะที่เบอร์ 0949296356 หรือว่าจะทักไลน์ ID ก็ได้นะคะแอนอินทศิษย์หรือจะดูผ่าน Facebook แฟนเพจก็ได้ค่ะ ช่องใครๆก็ขายได้ มันง่ายแบบนั้นเลยค่ะ แอนจะนำสาระดีๆมาบอก และเป็นประโยชน์กับผู้คน เช่นทุกคนที่กำลังดูอยู่นี้ เรามาเริ่มต้นไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันค่ะ มันจะต้องถึงความสำเร็จสักวันหนึ่งแหละค่ะ แล้วพบกันนะคะ ในวันพรุ่งนี้ค่ะ บ๊ายบายค่ะ